กันาที่กล่าวแล้วครับ การค้าโลกตะวันออกนั้นสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ติดต่อการค้ากับจีนระยะเวลายาวนาน สิ่งที่น่าสนใจ อุตสาหกรรมใหม่กระบวนการผลิตแบบใหม่ องค์ความรู้แบบใหม่ที่เป็นสินค้าออกจากกรุงศรีอยา ไปสู่โลกตอนออกนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดังปรากฏการค้ากับชาวญี่ปุ่น การค้ากับชาวญี่ปุ่นครั้งนี้เอง ได้เปิดหลักฐานหรือโลกทัศน์ใหม่เลยของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับโลกตอนออก 1. เราค้นพบในหลักฐานต่างๆ เช่น ภาพวาดเรือสยาม ในที่ญี่ปุ่นที่เมืองนางาซากิ เราค้นพบว่าภาพวาดชาวต่างประเทศมากมายหนึ่งในเรือชาวต่างประเทศที่ถูกวาดคือเรือของชาวสยามลักษณะเรือชาวสยามจะยาว 46 เมตร และมีสิ่งที่น่าสนใจคือ บันทึกบอกเลยว่า มีคนมากกว่าร้อยคนมีอุตสาหกรรมมากมาย มีทั้ง ปืนมีทั้งเรือพาย เรือบดและใช้คนร้อยกว่าคน นอกจากนั้นเรือสยามจะพิเศษพิเศษคือท้องเรือเป็นสีแดง ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะพิเศษของเรือสยาม และหางเสือหรือใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลจากฝรั่ง อันนี้คือหนึ่งเริ่มต้นเปิดทางการค้าเลยว่า การค้าทางทางเรือสยามกับญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจ ที่สยามเริ่มมีเรือการค้าเป็นของตัวเองเปลี่ยนจากเรือจีน มาเป็นเรือของสยามเอง และค้นพบว่าในขณะเดียวกันก็มีการใช้เรือญี่ปุ่นเกิดขึ้น สิ่งที่น่าสนใจต่อไปนี้การเปิดโลกการค้าตนออกปู่ความน่าสนใจคือเราค้นพบว่าประเทศไทยมีกระบวนการของการฟอกหนังกวาง ปีหนึ่งกว่า 40,000ผืนบรรทุกลงเรือไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเอาไปทำอะไร เพื่อทำชุดเกาะสมุไรเนื่องจากขนาดนั้นในญี่ปุ่นเองเกิดสงครามระหว่างไดเมียวเจ้าเมืองกับโชกุน นี่น่าสนใจมากและสินค้าเราค้นพบต่อไปว่า สินค้าค้าขายระหว่างสยามกับยี่แต่ยุคพระนเรศวรเป็นต้นมาเนี่ยนอกจากหนังกวางแล้ว ยารักษาโรคนอนแรดเขาควาย งาช้าง ดีปรีกวานการภูสินค้าต่างๆถูกส่งออกขายโลกตอนออก โดยเฉพาะลูกค้าสำคัญคือญี่ปุ่น ซึ่งไทยเป็นชาติเดียวสยามในขณะนั้นเป็นชาติเดียวที่ได้สารตราแดงในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ 2. ความรู้ความสามารถเรื่องของการอุตสาหกรรมทำปืนใหญ่ สังคมไทยไม่เคยรับทราบเลยว่าไทยความสัมพันธ์ในการเราลบกับพม่าลบกับชาวต่างประเทศมากมายเนี่ยทำให้เรามีความสามารถในการผลิตหนึ่งปืนใหญ่ เราไปสอนการหล่อปืนใหญ่และส่งขายปืนใหญ่ กระสุนดินปืนทั้งหมด เป็นสิ่งที่เราค่อยๆคคิดค้นขึ้น แล้วก็ผลิตขึ้น กระสุนดินปืนเหล่านี้ถูกบรรจุลงในเตาไหอ่ะเราค้นพบอีกว่าเตาไหสี ลักษณะสี่หูเตาไหแบบสังคโลกถูกผลิตขึ้น และก็ใส่อาวุธดินปืนไปส่งขายที่ญี่ปุ่นให้กับไดเมียวแถวเมืองนางาซากิคิวชูต่างๆมากมาย แล้วนอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจมากวัฒนธรรมของการเดินเรือของสยามไปเนี่ยได้เอาสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นต้นแบบของการทำเหล้าก็คือการเอาข้าวไปหมักใส่หายหายไทยหายที่เป็นหายสังคโลกนะครับใส่บรรจุใส่เรื่องของ เหล้าแล้วก็อยู่เมืองท่าการค้าทางทะเลมหาศาลและจุดกำเนิดของการทำเหล้าเกหรือเหล้าอุเนี่ยสาเกเนี่ยนะครับของญี่ปุ่นก็มาจากเทคโนโลยีของการหมักข้าวของไทย ไปอยู่ตามเมืองชายแดน ชายฝั่งทะเล จึงนำไปสู่การสอนการหมักเหล้า 3. เราค้นพบว่าเครื่องสังคโลกของไทย ถูกทำขนาดเล็กเป็นตลับ นะครับเป็นลูกมะเฟือง เป็นลูกเป็นสักษณเล็กๆ ที่เปิดฝาได้ เหล่านี้เป็นของที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นนำไปใส่ชาเทคโนโลยีการชงชาของญี่ปุ่นโด่งดังมาก ชาที่ตลับไทยชาเนี่ย จึงมีตลับที่เกิดจากเครื่องสังคโลกของเรา การค้ากับญี่ปุ่นนั้นมีความน่าสนใจต่อจากนั้นคือเราขายเครื่องสังคโลกลงไป แล้วก็สอนเทคโนโลยี การเขียนลาย เพ้นสีตลอดจนการวาดลายแบบพื้นฐานต่างๆ ก็ถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ฝางลายเส้น สีธรรมชาติจากไทยจากพืชพันธุ์ธัญญาหารของไทย นอกจากนั้นเราค้นพบว่าสิ่งที่น่าสนใจ คือว่าธรรมของญี่ปุ่นเองก็กลับเข้ามาในสังคมไทยมากมาย เช่น การใช้ดาบสมุไรกษัตริย์อยุธยาขนาดนั้นนิยมใช้ดาบแบบญี่ปุ่นเป็น อุปกรณ์ในการลบ แล้วก็การเดินทางค้าขายตั้งแต่พระนเรศวรเป็นต้นมา จึงก่อเกิดขึ้นมาของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อยามาดะกลายและตอนหลังก็ได้กลายเป็นหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่น ณตรงนี้ ยามาดะกลายเป็นผู้นำชุมชนในการติดต่อเชื่อมโยงการค้า ระหว่างสยามกับอยุธยากลายเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงการค้า ระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นสืบต่อกันมายาวนาน จนถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรม